ปัจจุบันทั่วโลกแต่ละประเทศครับ เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เรียกได้ว่าเป็นวัยที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษครับ และในประเทศญี่ปุ่นเองได้มีหน่วยงานในการรองรับอาชีพ ผู้ดูแลผู้สูงอายุจากประเทศต่างๆ เพื่อมาทำงานเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นในรายวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อสร้างอาชีพครับ เราจะได้เรียนรู้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่น การสนทนาในการสมัครงานรวมถึงภาษาญี่ปุ่นในศาสตร์การดูแลผู้สูงอายุด้วยเลยครับ แค่นี้เราก็สามารถเดินทางไปทำงานเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่นได้แล้วครับ